สำหรับใครที่อยากจะอัปเดต iOS 14 Developer Beta เรียกสั้น ๆว่า iOS 14 Beta นะครับ ผมแนะนำให้ให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับ เพราะว่ายังมีข้อมูลอีกหลายๆ จุดที่คุณอาจจะยังไม่รู้ ที่หลายๆ คนอาจจะไม่เคยบอกคุณ เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังในคลิปนี้ ไปชมกันครับ เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่า Apple ได้เปิดตัว iOS 14 ในงาน WWDC ปี 2020 หลังจากจบงาน Apple ก็เปิดให้นักพัฒนา ที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ developer.apple.com นั้น สามารถที่จะดาวน์โหลด iOS 14 Developer Beta มาทดสอบใช้งานแล้วนะครับ มาทำความรู้จักกันก่อนครับสำหรับ iOS Developer Beta ตรงนี้ เวอร์ชันนี้ปล่อยออกมาสำหรับนักพัฒนา จุดเป้าหมายหลักๆ เพื่อที่จะให้นักพัฒนาเหล่านั้นได้ติดตั้ง iOS 14 ก่อนใคร ๆ เพราะว่านักพัฒนาเหล่านั้นที่ทำการพัฒนาแอปพลิเคชัน อย่างเช่นแอป Facebook Google Photoshop แอป Line แอป Messenger อะไรต่างๆ ก็แล้วแต่ ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาเหล่านั้น คุณจะต้องติดตั้ง เพื่อที่จะนำแอปพลิเคชันของคุณที่คุณกำลังพัฒนานั้น มาลองทดสอบกับ iOS 14 ดูว่ามันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหน มีอะไรที่ผิดพลาดบ้าง เพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไข ฉะนั้นหลังจากที่ iOS 14 เวอร์ชันเต็ม ที่จะปล่อยอัปเดตให้ใช้พร้อมกันทั่วโลกในเดือนกันยายน พอถึงกันยายนตรงนั้นแอปพลิเคชันต่างๆครับก็พร้อมที่จะรองรับและก็ใช้งานได้บน iOS 14 ได้อย่างไม่มีปัญหา หลายๆ คนอาจจะตื่นเต้นที่ได้เห็นฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 14 หลายๆ คนก็อยากจะติดตั้งเข้าไป มีอะไรได้เล่นใหม่ เราได้ลองนั่นนู่นนี่อ่ะตรงนั้นไม่ผิดครับเป็นความต้องการส่วนตัว ซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจอัปเดต iOS Beta ตัวนี้นะครับผมให้ข้อมูลอย่างนี้ก่อนครับข้อเท็จจริงแรกก็คือ iOS Developer Beta นั้น ไม่ใช่ของฟรีนะครับ คนที่จะดาวน์โหลด iOS Developer Beta ได้นี้ ต้องลงทะเบียนกับทาง Apple ก่อนนะครับ ค่าลงทะเบียนจะอยู่ที่ปีละ 99 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,000 กว่าบาท เพื่อที่จะเข้าไปใช้ข้อมูลไปดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ มาทดสอบใช้งานอยู่บนตัวเครื่อง แต่ว่าก็จะมีบางคนครับที่นำโปรไฟล์เหล่านั้น เอามาอัปโหลด แล้วก็เอาไปแจกจ่ายแบบสาธารณะเลย ซึ่งต้องบอกว่าแบบนั้นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ผิดนะ อ่ะแต่ไม่เป็นไร ใครทำใครปล่อยก็ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของเขาไปแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่บอกไว้อย่างแรกคือ Developer Beta ไม่ใช่ของฟรี Beta เวอร์ชันที่จะเป็นของฟรีจะเรียกว่า iOS Public Beta คำว่า Public Beta คือเป็นเวอร์ชันทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการที่จะทดสอบใช้เวอร์ชันนี้นะครับการจะติดตั้ง iOS เวอร์ชันทดสอบนะครับก็แนะนำว่าไม่ควรที่จะลงบนเครื่องที่ใช้หลักๆ ควรจะลงบนเครื่องสำรอง เพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบได้นะครับ เดี๋ยวผมว่าให้ฟังอีกทีนึง กลับมาที่ iOS Public Beta นะครับ จะเปิดให้ใช้งานกันเมื่อไหร่ ทาง Apple จะปล่อย iOS 14 Public Beta ให้ได้ลองอัปเดตกันในช่วงเดือน กรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้ ส่วนเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นทาง Apple ยังไม่ประกาศนะครับ ความแตกต่างของ iOS Developer Beta กับ Public Beta นั่นก็คือ เวอร์ชัน Public Beta ครับ จะมีการนำข้อผิดพลาดที่เกิดใน Developer Beta เพื่อมาปรับปรุง พอแก้ไขในเบื้องต้นเสร็จ ก็นำมาปล่อยให้เป็น Public Beta เพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไปดาวน์โหลด ไปทดสอบใช้งาน ซึ่งการทำในลักษณะนี้สิ่งที่ทาง Apple จะได้กลับมาก็คือ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากหลาย ๆ บุคคลจากหลาย ๆ อุปกรณ์ เกิดข้อผิดพลาดจุดที่ 1 2 3 4 5 พอได้ข้อมูลที่เยอะมากพอ เขาก็จะไปปรับปรุงในเวอร์ชั่นต่อไป ดังนั้นเราก็เลยจะเห็นว่ามี Developer Beta เวอร์ชัน1 2 3 4 5 6 หรือว่า 7 ก็มีนะครับเพราะว่าจะต้องแก้ไขจนกว่าจะถึงเวลาที่แบบเหมาะสม พอทุกอย่างแบบ ครบพร้อมเสร็จแล้วจุดนี้แก้ไขเสร็จเรียบร้อย ก็พร้อมที่จะปล่อย iOS 14 เวอร์ชันเต็มออกมาให้ได้ใช้งานกันนะครับนี่ก็คือรูปแบบของหลักการนะฮะว่าเป็นอย่างไร ต่อมาที่ควรจะรู้ก็คือการติดตั้ง iOS Beta เวอร์ชันนั้น สามารถทำได้ 2 วิธี วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการดาวน์โหลดโปรไฟล์เพื่อติดตั้งลงบน iPhone ดาวน์โหลดโปรไฟล์เสร็จแล้ว เราสามารถเข้าไปเช็คซอฟต์แวร์อัปเดตได้ ส่วนวิธีการที่2ครับเราสามารถติดตั้งผ่านทางคอมพิวเตอร์ แต่ว่าเราจะต้องไปหาไฟ ล์ที่เป็น IPSW ของ iOS 14 Beta มาลง เป็นวิธีการ 2 วิธีการที่จะติดตั้ง สิ่งที่คุณควรจะรู้ในข้อที่ 3 ก็คือ หลังจากที่คุณอัปเดตเป็น iOS 14 Beta แล้วนะครับ ข้อมูลต่างๆ ที่คุณแบ็กอัพเอาไว้ใน iOS 14 จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใน iOS 13 ได้ ดังนั้นก่อนที่คุณจะอัปเดตเป็น iOS 14 คุณควรจะแบ็กอัพ iOS 13 ไว้ก่อนในรุ่นล่าสุด แต่ถ้าคุณไม่ได้แบ็กอัพเอาไว้ ต้องบอกว่าเสียใจด้วยข้อมูลคุณอาจจะสูญหายได้นะครับ เพราะว่าก้อนที่เราแบ็กอัพใน iOS 14 มันนำกลับไปใช้ในเวอร์ชั่นเก่ากว่าคือ iOS 13 ไม่ได้ ข้อต่อมาครับการที่คุณจะดาวเกรด นั่นหมายถึงการย้อนเวอร์ชันจาก 14 กลายเป็น 13อ่ะคุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการที่จะจัดการเรื่องนี้ ถ้าคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ คุณทำไม่ได้นะครับคุณจะต้องไปแสวงหาวิธีการเพื่อที่จะให้ได้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมา หรือไม่งั้นก็ต้องวิ่งเข้าร้าน หรือไม่งั้นก็ต้องไปยืมคอมพิวเตอร์เครื่องของคนอื่น เพื่อที่จะดาวน์โหลด iOS 13 แล้วรีสโตร์กลับคืนมาใช้งานอีก ซึ่งมันก็ต้องเพิ่มความยุ่งยากไปอีกระดับหนึ่ง อีกหนึ่งวิธีในการดาวเกรดกลับคืนมานะครับ เพื่อที่ไม่ให้ข้อมูลหายนั้นก็สามารถทำได้เหมือนกัน เราอาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น 3 YouTube เพื่อที่จะทำการดาวน์โหลด iOS 13.5 กลับมาติดตั้งอีกทีหนึ่ง โดยที่ยังคงรักษาข้อมูลที่ยังอยู่ในเครื่องเอาไว้ แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดตรงนั้นอยู่นะครับดาวเกรดกลับขึ้นมาได้ก็จริงนะครับแต่ว่าอาจจะมีเครื่องรวนเครื่องแห้งนั่นน่นนี่ เพราะว่ามันมีไฟล์ขยะค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายครับ ดังนั้นต้องพิจารณาดีๆ ก่อนที่จะทำการอัปเกรด เป็น iOS 14 แล้วก็ดาวเกรดกลับคืนมา และอย่างที่บอกครับวิธีการดาวเกรดนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยาก ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คุณจะไม่สามารถทำได้ คุณจะสูญเสียเวลากับตรงจุดนี้ค่อนข้างเยอะ และถ้าทำไม่ดีคุณจะสูญเสียข้อมูลที่รัก แล้วก็ข้อมูลที่จำเป็นของคุณออกไปนะครับ ดังนั้นคิดให้ดีครับ ก่อนที่จะอัปเกรด ไม่ต้องรีบครับ ถ้าคุณมี iPhone แค่เครื่องเดียวคุณไม่ได้มีเครื่องสำรอง ผมแนะนำว่าชะลอดีกว่าครับชะลอก่อนไว้ก่อน ก็ลองดูครับ ถ้าได้ชมข้อมูลชุดนี้แล้ว ตัดสินใจเองนะครับว่าคุณจะไปต่อใน iOS 14 Developer Beta หรือว่าคุณควรจะหยุดรอที่ iOS 13.5 และรอให้เวอร์ชั่นเต็มออกมาก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยไขข้อสงสัยได้นะครับผมต้องอนุขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ Let's go